បានប្រាក់ចិត្ត ลงไปแล้วกันในซิงเกิลนี้แล้วกันครับผมก็บอกว่ารักข้ามคลองฮะครับผมรักกันจนโอ้โหรนรู้รู้แล้วชีวิตได้อาร์ตมาทำอะไรบ้างทำไงทำไงพี่นอนหลับกระตุนมาทำสุขูเลยสุขสุขคูสองหนึ่งสองสองสองสี่สอง